การเรียนแบบออนไลน์ ในปัจจุบันการเรียนแบบออนไลน์ค่อนข้างเป็นที่นิยมอย่างมาก ในหมู่นักศึกษาและคนวัยทำงาน ที่มีข้อจำกัดทางด้านเวลาและการเดินทางไปเรียนนอกสถานที่ ซึ่งต้องยอมรับว่าปัจจุบันมีห้องเรียนออนไลน์เกิดขึ้นมากมาย ในตอนนี้จึงจะยกตัวอย่างห้องเรียนออนไลน์ ที่ได้รับความนิยมมากมาให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะ ถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมพร้อม ๆ กันเลยค่ะ ่านอะคาเดมี่เปิดสอนหัวข้อในระดับมัธยมศึกษาเป็นหลัก และขยายไปอย่างหลากหลาย ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมูลนิธิ บิลและเมลินดาเกตถึง 5.5 ล้านเหรียญสหรัฐ และได้รับเงินรางวัลสนับสนุนอีกหลายแหล่ง ตอนนี้มีวิชาให้เรียนแล้วกว่า 3,000 บทเรียน และมีคนเข้ามาเรียนกว่า 70,000 คนทุกๆ วัน มีระบบการติดตามและประเมินผลการเรียน มีการรับรองความสำเร็จของการเรียน ที่สำคัญคือไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนใดๆทั้งสิ้นคอสเซล่าเป็นห้องเรียนออนไลน์ที่พัฒนาร่วมกับ 62 มหาวิทยาลัย และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และในการเรียนมีให้เลือกได้หลายภาษา โดยมีหลักสูตรหลายร้อยวิชาจากมหาวิทยาลัยทั่วโลก มีวิชาหลากหลายเช่นคอมพิวเตอร์ไซน์แมทบิสเนสฮิวแมนิตี้ Social Science Medicine Engineering และ Education การประเมินผลจะใช้ซอฟต์แวร์ในการตรวจกันบ้าน ข้อสอบเป็นประเภทปรนัย ส่วนอัตนัยจะใช้เพื่อน 5 คนช่วยกันตรวจ ปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียน โดยผ่านทางกลุ่มออนไลน์ฟอรัมและสามารถนัดพบกันได้ทางม e e อัพซึ่งมีกลุ่มนักเรียนจัดนัดพบกันตามเมืองต่างๆ ทั่วโลก สำหรับเวลาในการเรียน บทเรียนส่วนใหญ่จะมีวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดชัดเจน โดยสามารถย้อนกลับไปดูวิดีโอย้อนหลังได้ตลอดเวลา สิ่งที่ผู้เรียนได้รับ คือเกียรติบัตรซึ่งมีลายเซ็นของอาจารย์คนสอน แต่ไม่ใช่จากมหาวิทยาลัย และขณะนี้เริ่มมีบางวิชาสามารถเทียบโอนหน่วยกิจ กับมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้ทั่วสหรัฐอเมริกา ยูดาซิตี้เป็นห้องเรียนออนไลน์ที่เน้นวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหลักสูตรทางด้านธุรกิจ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ การประเมินผลใช้ซอฟต์แวร์ในการตรวจกันบ้าน ตรวจข้อสอบทั้งหมด ปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียนผ่านทางกลุ่มออนไลน์ และสามารถนัดพบกันได้ตามเมืองต่างๆ ทั่วโลก เวลาในการเรียน ผู้เรียนสามารถเริ่มเรียนได้ตามอัธยาศัย สิ่งที่ผู้เรียนได้รับคือเกียรติบัตรแบ่งตามระดับความสามารถ 4 ระดับ รวมถึงมีบริการหางานด้านเทคโนโลยีให้กับบริษัทใหญ่ๆ และสามารถโอนหน่วยกิจได้ในบางวิชา s x เป็นห้องเรียนออนไลน์ที่ไม่แสวงหากำไร ก่อตั้งโดยมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและ MIT ที่น่าสนใจคือ มีมหาวิทยาลัยจากทางเอเชียหลายแห่งเช่น ปักกิ่งโซล ฮ่องกง เกียวโต และบอมเบย์เข้าร่วม มีหลักสูตรมากถึง 68 วิชาจาก 12 มหาวิทยาลัย การประเมินผลใช้ซอฟต์แวร์ในการตรวจการบ้านและข้อสอบทั้งหมด โดยการสอบบางวิชาต้องไปสอบที่ศูนย์สอบ ปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียนยังมีน้อยเพราะเพิ่งเปิดได้ไม่นาน ที่ผ่านมามีบ้างที่มีการนัดพบกันในระดับภูมิภาค เวลาในการเรียนส่วนใหญ่จะมีวันเริ่ม และวันสิ้นสุดที่แน่นอน และสามารถลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 2 สัปดาห์หลังจากเริ่มสอน สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับเกียรติบัตร2ใบ ใบแรกรับรองว่าเรียนจบ อีกใบหนึ่งรับรองว่าสอบผ่าน โดยทั้ง 2 ใบมีตราของ SX และตราของมหาวิทยาลัยต่อท้าย สำหรับห้องเรียนออนไลน์ในประเทศไทยนั้น ก็มีการให้บริการความรู้ออนไลน์ มาเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้วค่ะ เช่น เว็บไซต์ thaigoodview.com ที่เกิดจากหน่วยงานเอกชนและรัฐบาลร่วมมือกันวิชาการ .com ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทรูปู่ปัญญาของบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัด ไทยไซเบอร์ยูนิเวอร์ซิตี้ ซึ่งเป็นโครงการภายใต้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาของรัฐ ก็ได้นำเสนอบทเรียนออนไลน์ เพื่อเรียนฟรีตามอัธยาศัยมากกว่า 600 วิชา ดังนั้นทุกท่านจะเห็นได้ว่า การจัดกิจกรรมในห้องเรียนออนไลน์ จะต้องมีการคิดและวางแผนอย่างเป็นระบบนะคะ โดยยึดหลักการต่างๆ คือ หลักการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หลักการออกแบบการแสดงผลออนไลน์ ซึ่งจะแบ่งออกเป็น4ขั้นตอน ดังกล่าวในบทเรียนข้างต้นมาแล้ว ได้แก่ การกำหนดจุดมุ่งหมายและขอบเขต หลักการออกแบบ การพัฒนารูปแบบ รวมถึงการประเมินและการปรับปรุงผลค่ะ หากท่านใดมีข้อสงสัยสามารถเข้ามาแสดงความคิดเห็นได้ที่กระดานสนทนา ส่วนในวันนี้ขอลาไปก่อน แล้วพบกันในตอนหน้าสวัสดีค่ะ